Thank you. นะครับที่เราจะต้องศึกษานะครับเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาแคลคูลัสนะครับ ซึ่งมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งนะครับในการเรียนนะครับก็คือเรื่องของลิมิตและความต่อเนื่องนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาศึกษานะครับลิมิตของฟังก์ชันกันก่อนนะครับ ลิมิตของฟังก์ชันเนี่ยนะครับก่อนอื่นนะครับ ประเด็นแรกนะครับที่เราจะต้องศึกษาเนี่ยนะครับก็คือ การพิจารณานะครับค่าจำนวนจริง x เนี่ย ซึ่งเป็นจำนวนจริงหนึ่งเนี่ย ซึ่งเข้าใกล้จำนวนจริง a ใดๆ นะครับ เรามาดูนะครับบนเส้นจำนวน เนี่ย นะครับ ในการศึกษาของเรา นะครับ เราเรียกตัวนี้ว่าเส้นจำนวน นะครับ ตรงนี้นะครับ เป็นเส้นจำนวน นะครับ เมื่อเส้นจำนวน เนี่ยบนเส้นจำนวนก็จะประกอบด้วยจำนวนจริงเยอะแยะมากมาย นะครับ เรากำหนดจำนวนจริง a มาตัวหนึ่งนะครับ เรากำหนดจำนวนจริง a มาตัวหนึ่ง นะเมื่อ x เข้าใกล้ a เนี่ยนะครับ เมื่อ x เข้าใกล้ a เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรามาพิจารณาตัวแรกนะครับ พิจารณาตัวแรกก็คือว่า เราบอกว่าจำนวนจริง x ใดๆ เข้าใกล้จำนวนจริง a ทางด้านมากกว่านะครับก็คือ x ทุกตัวเนี่ยขยับเข้าใกล้ a นะครับทางมากกว่านะครับในหนังสือบางเล่มนะครับก็จะเรียกว่าเข้าทางขวานะครับเข้าทางขวา นะครับลักษณะของเส้นกราฟนะครับ ลักษณะของเส้นกราฟก็จะเป็นการที่เราขยับจำนวนจริงต่างๆเนี่ยนะครับขยับ ขยับ ขยับ ขยับเข้ามานะครับ เพื่อเข้าใกล้ A ตัวนี้นะครับใกล้จำนวนจริง A ตัวนี้นะครับ สัญลักษณ์ที่เราเขียนแทนนะครับ x เข้าใกล้ A นะครับทางมากกว่าหรือทางขวานะครับ ก็จะเป็นสัญลักษณ์นี้นะครับ ในจำลองเดียวกันนะครับถ้าเรากล่าวว่า x เข้าใกล้จำนวนจริง a ทางน้อยกว่านะครับก็คือ x น้อยกว่า a เนี่ยนะครับก็เส้นกราฟก็จะแสดงด้วยจำนวนจริงใดๆนะครับที่เข้าใกล้ a นะครับมาทางซ้ายนะครับหรือทางน้อยกว่านะครับสัญลักษณ์ที่ใช้แทนนะครับเราจะใช้สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับครับก็เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมนะครับ อย่างเช่นเราบอกว่า เรามีจำนวนจริง2นะครับจำนวนจริง 2 เข้าใกล้ 2 ทางด้านมากกว่าเนี่ยนะครับ มาทางด้านมากกว่าเนี่ยถ้าเราเริ่มสตาร์ทตั้งแต่ 2.5นะครับขยับเข้ามาที่ 2.4 ก็ได้2.4นะครับเพื่อที่จะเข้าใกล้นะครับเพื่อที่จะเข้าใกล้นะครับ เลข 2 ตัวนี้ เข้าใกล้ให้น้อยที่สุด อย่างเช่นเราบอกว่า 2.01 เข้ามาใกล้ละนะครับ เข้ามาใกล้ละ2.01 2.001นะครับ เข้ามาใกล้ 2.0001นะครับ แต่ไม่ใช่เลข2นะครับ อันนี้เราเรียกว่า x ต่างๆที่มาเข้าใกล้ a ทางด้านมากกว่า ในทำนองเดียวกันนะครับ มาทางนี้นะครับ1.65 1.6 1.7นะครับ ขยับเข้ามาเรื่อยๆ ใกล้เลข 2 อย่างเช่น 1.9 นะครับ บางคนบอกว่ายังใกล้ไม่พอ 1.99 1.999นะครับขยับเข้ามานะครับอันนี้เราเรียกว่าเข้าใกล้ 2 ทางด้านน้อยกว่าหรือเข้าทางซ้ายนะครับ อันนี้เป็นประเด็นพิจารณาแรกนะครับเรียกว่าประเด็นที่1นะครับเมื่อจำนวนจริง x ใด ๆ เข้าใกล้จำนวนจริง a ที่กำหนดนะครับครับ ประเด็นที่2นะครับเราก็จะมาพิจารณากราฟของฟังก์ชันอันนี้ เรากำหนดฟังก์ชันเลยนะครับว่า y เท่ากับ fx เท่ากับ x กำลังสองนะครับเขียนกราฟได้ดังที่ปรากฏนะครับ กราฟนี้ก็คือกราฟ y เท่ากับ fx นะครับเท่ากับ x บวก2นะครับตัวนี้ประเด็นของเราก็คือว่า ถ้าเราพิจารณาจากกราฟเนี่ยนะครับถ้าเราพิจารณาจากกราฟเนี่ยเราบอกว่าเรามีเลข2นะครับเรามีเลข 2 ถ้า x เข้าใกล้ 2 ทางด้านขวาหรือทางด้านมากกว่านะครับ ถ้าเราพิจารณาดูจากเส้นกราฟเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมื่อ x เข้าใกล้ 2 นะครับค่า y ของเราเนี่ยจะลดลงนะครับ เส้นกราฟของเราจะต่ำลงนะครับเส้นกราฟของเราจะต่ำลงนะครับเส้นกราฟของเราจะขยับลงขยับลง ขยับลงขยับลงเข้ามาใกล้เลขอะไรครับเข้ามาใกล้เลข 4 นะครับเข้ามาใกล้เลข 4 นะครับถ้า x เข้าใกล้ 2 ทางด้าน น้อยกว่าหรือทางซ้ายนะครับ เราจะเห็นได้ว่ากราฟเนี่ยนะครับกราฟของเราเนี่ยจะขยับขึ้นนะครับ หรือค่า y ของเรามีค่าเพิ่มมากขึ้นเข้าใกล้เลขอะไรครับ เข้าใกล้เลข4นะครับจากที่เราดูกราฟนะครับ พบว่านะครับเมื่อ x ของเราเนี่ยเข้าใกล้ 2ทางด้านน้อยกว่า ค่าของ y จะขยับเข้าใกล้ไขครับเข้าใกล้4นะครับ เราเขียนแทนตัวนี้ด้วยลิมิตของ f(x) x เข้าใกล้ 2 ทางด้านซ้ายนะครับมีค่าเท่ากับ10นะครับ ต่อมานะครับถ้าพิจารณาทางด้านขวาครับทางด้านขวา เข้าใกล้ทางมากกว่านะครับก็จะเห็นได้ว่าค่าของ y ก็จะเข้าใกล้ 4 เช่นเดียวกันนะครับเราเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นะครับ l i m f x x เข้าใกล้2 นะครับ ยกกำลังบวกเนี่ยเท่ากับ 4 นะครับ ซึ่งเราเรียกเขาว่า ลิมิตนะครับของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ 2 ทางด้านมากกว่า หรือทางด้านขวา นะครับ มีค่าเท่ากับ 4 นั่นเองนะครับ เราบอกว่า นะครับ จากการพิจารณากราฟพบว่า เมื่อ x เข้าใกล้ 2 นะครับ ไม่ว่าจะทางน้อยกว่าหรือทางมากกว่า ค่าของ y เนี่ยจะเข้าใกล้ 4 เสมอ นะครับ เราบอกว่าเราจะเขียนแทนด้วยลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ 2 มีค่าเท่ากับ 4 เจ้าทฤษฎีบทของลิมิตเนี่ยนะครับ ก็จะเริ่มนะครับ ก็จะเริ่มจากนะครับ เริ่มจากเราบอกว่าลิมิต ของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a มีค่าเท่ากับ l นั่นก็คืออะไรครับ นั่นก็คือเมื่อค่าของ f(x) เนี่ยนะครับเข้าใกล้ l เนี่ยเมื่อ x เข้าใกล้ a เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาเงื่อนไขบอกว่าก็ต่อเมื่อนะครับก็ต่อเมื่อลิมิต f(x) x เข้าใกล้ a ทางด้านน้อยกว่าหรือทางซ้ายต้องมีค่าเท่ากับลิมิตของ f(x) x เข้าใกล้ a ทางด้านมากกว่านะครับ ซึ่งต้องเข้าใกล้ L เช่นเดียวกันนะครับ ก็ในภาษาทางคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับ ก็ต่อเมื่อก็คือหัวลูกศรไปกลับ เมื่อกี้เราวิเคราะห์นะครับว่าลิมิตทางซ้ายนะครับ หรือทางน้อยกว่ากับลิมิตทางขวาหรือทางมากกว่าเนี่ยทั้งคู่ต่างก็เข้าใกล้ L นะครับ เราบอกว่าลิมิตนะครับของ fx เมื่อ x เข้าใกล้จุดนั้นเนี่ยมีค่าเท่ากับ L นะครับ ครับเรามาลองรีเช็คดูว่าในความเข้าใจของเราเนี่ยนะครับ เป็นอย่างไรบ้างนะครับจากตัวอย่างที่1ครับตัวอย่างที่1นะครับตัวอย่างที่1 เรามาพิจารณาดูกราฟนะครับของ y เท่ากับ f(x) นะครับกราฟของ y เท่ากับ f(x) นะครับเส้นกราฟเป็นอย่างนี้ พิจารณาที่ x เท่ากับ1ครับพิจารณาตรงนี้นะครับพิจารณาตรงที่ x เข้าใกล้1นะครับเราบอกว่าลิมิตของ f(x) x เข้าใกล้ 1 ทางด้านซ้ายเนี่ยมีค่าเท่ากับ 3 นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อ x ขยับเข้าใกล้ 1 นะครับ เมื่อ x ขยับเข้าใกล้ 1 เราจะเห็นได้ว่าเส้นกราฟเนี่ยนะครับ เส้นกราฟเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆ นะครับ สูงขึ้นเรื่อยๆ เข้าใกล้ใครครับ เข้าใกล้ 3 นะครับ เราเรียกว่าลิมิตของ f(x) x เข้าใกล้ 1 ทางด้านซ้าย มีค่าเท่ากับ 3 นะครับ ถ้ามาทางขวาครับ มาทางขวา นะครับ เมื่อ x เข้าใกล้ 1 ทางด้านมากกว่าหรือทางขวา เส้นกราฟเป็นไงครับ ลดต่ำลง ซึ่งค่า y ของเราเนี่ยจะเข้าใกล้เลขอะไรเช่นกันครับ เลข3นะครับเราก็บอกว่าลิมิตของ f(x) x เข้าใกล้ 1 ทางขวามีค่าเท่ากับ3นะครับทำให้เราสรุปได้ว่านะครับ ลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้1เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ 3นั่นเองนะครับอันนี้เราพิจารณาจากเส้นกราฟนะครับ จากที่เราศึกษาผ่านมานะครับ จากทฤษฎีที่เขาบอกนะครับว่า ลิมิตทางซ้ายนะครับ เข้าใกล้ L ตอนนี้ก็คือเลข3นะครับ ลิมิตทางขวาเข้าใกล้ L ก็คือเลข 3 สรุปได้ว่าลิมิตนะครับของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ 1 ก็คือ L ในที่นี้ก็คือเลข 3 นั่นเองนะครับ ตัวอย่างที่2ครับ ตัวอย่างที่2นะครับพิจารณากราฟนะครับ y เท่ากับ f(x) เช่นกันนะครับ y เท่ากับ f(x) นะ เมื่อเราดูนะครับเข้าใกล้เลข2นะครับ x เข้าใกล้เลข 2 x เข้าใกล้เลข2เนี่ยนะครับ ลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ 2 ทางด้านซ้ายนะครับ เราจะเห็นได้ว่าในการพิจารณาเนี่ยนะครับในการพิจารณาเนี่ย f(x) x เข้าใกล้ 2 ทางด้านซ้าย x เข้าใกล้ 2 ทางด้านซ้ายก็คือมาทางด้านซ้ายนะครับมาทางด้านซ้ายก็คือทางด้านน้อยกว่านะครับเส้นกราฟ เป็นไงครับ ลดต่ำลงนะครับเส้นกราฟลดต่ำลงเข้าใกล้ลบอะไรครับลบสนะครับเราเขียนแทนด้วยลิมิตของ f(x) x เข้าใกล้ 2 นะครับทางด้านซ้ายตัวนี้มีค่าเท่ากับลบ4แล้วถ้ามาทางขวาล่ะครับเข้าใกล้ 2 ทางด้านขวา เราจะเห็นได้ว่าเส้นกราฟเป็นยังไงขึ้นครับ ขยับขึ้นเห็นไหมครับขยับขึ้น ก็เข้าใกล้ใครครับ y ของเราก็จะเข้าใกล้ลบ4นะครับเราเขียนแทนด้วยลิมิตของ f(x) x เข้าใกล้ 2 ทางด้านขวานะครับหรือทางด้านมากกว่ามีค่าเท่ากับลบ4จากทฤษฎีบทตรงนี้นะครับลิมิตทางซ้ายและลิมิตทางขวาเนี่ยนะครับทั้งคู่ต่างก็เข้าใกล้ ลบ4เราสรุปได้เลยครับว่าลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้2นะครับมีค่าเท่ากับลบ4นะครับตัวอย่างที่3ครับตัวอย่างที่3 ตัวอย่างที่ 3 เรามาพิจารณานะครับกราฟ y เท่ากับ f(x) ตัวนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราบอกว่าเข้าใกล้ลบ1นะครับเข้าใกล้ลบ1ทางด้านน้อยกว่าหรือทางด้านซ้าย จะเห็นได้ว่าเงื่อนไขของเขาเนี่ยนะครับคงที่ นะครับเมื่อเข้าใกล้ลบหนึ่งทางซ้าย ค่า y ก็เป็นไงครับ เข้าใกล้ลบหนึ่งก็เขียนแทนด้วยลิมิตของ f(x) x เข้าใกล้ลบหนึ่งทางด้านซ้ายมีค่าเท่ากับลบหนึ่งนะครับเรามาดูทางขวาครับ เมื่อ x เข้าใกล้ลบหนึ่งทางขวาเมื่อ x เข้าใกล้ลบหนึ่งทางขวาเส้นกราฟเป็นไงครับ เส้นกราฟลดต่ำลงนะครับลดต่ำลงก็คือจะทำให้ค่า y เข้าใกล้ใครครับ เข้าใกล้เลขอะไรครับเลข 1 เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ลบ1ทางด้านขวาเนี่ยมีค่าเท่ากับ 1 จะเห็นได้ว่าลิมิตทางซ้ายนะครับลิมิตทางซ้ายและลิมิตทางขวาเป็นไงครับมีค่าไม่เท่ากันนะครับตามทฤษฎีบทของลิมิตนะครับเมื่อกี้สักครู่นี้เราก็จะบอกว่าลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ลบ1เนี่ยจะหาค่าไม่ได้เพราะทฤษฎีบทบอกว่าถ้าจะหาค่าได้ลิมิตทางซ้ายและลิมิตทางขวาต้องเป็นยังไงครับเท่ากัน นะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเห็นว่าชัดเจนนะครับว่าถ้าลิมิตนะครับของ f(x) ใดๆนะครับเมื่อ x เข้าใกล้ลบ 1 ทางซ้ายเนี่ยไม่เท่ากับลิมิตของใครครับของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ลบ 1 ทางด้านขวาเนี่ยถ้าไม่เท่ากันณนะจุดนั้นนะครับก็จะไม่สามารถหาค่าลิมิตได้นะครับดูตัวอย่างเพิ่มเติมครับในตัวอย่างที่4นะครับในตัวอย่างที่4 เป็นกราฟ y เท่ากับ fx เช่นกันนะครับ กราฟ y เท่ากับ fx เช่นกันนะครับ พิจารณาเข้าใกล้2นะครับ เข้าใกล้2นะครับ เข้าใกล้ 2 ทางซ้ายเป็นไงครับ เราจะเห็นได้ว่า เส้นกราฟเนี่ยนะครับ มีแนวโน้มสูงขึ้น ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับ สัญลักษณ์ที่เราเขียนแทนก็คือลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ 2 ทางด้านซ้ายตัวนี้เนี่ยนะครับ จะมีค่าเท่ากับนะครับบวก infinity ก็คือขึ้นไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับ แล้วถ้าทางขวาล่ะครับ ถ้าทางขวาทางขวาเมื่อ x เข้าใกล้ 2 ทางด้านขวาหรือทางมากกว่า เราจะเห็นได้ว่าเส้นกราฟเป็นไงครับ ขยับขึ้นมานะครับ ขยับขึ้นมา เข้าใกล้ใครครับ เข้าใกล้ลบหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ 2 ทางด้านมากกว่า มีค่าเท่ากับลบหนึ่งจะเห็นได้ว่าตรงนี้ลิมิตซ้ายและลิมิตขวาเป็นยังไงอีกแล้วครับ ไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันตรงนี้เราก็บอกว่าลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ 2 หาค่าไม่ได้นะครับ ก็จาก 4 ตัวอย่างนะครับ ผมแสดงให้เห็นโดยเส้นกราฟนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับ ก็จะทำให้เราได้ทราบว่าจากทฤษฎีบทของลิมิตนะครับลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้จุดใดจุดหนึ่ง หรือ a ที่เราใช้เป็นสัญลักษณ์แทนนะครับ เราก็จะพบว่าเราต้องพิจารณาทั้งลิมิต ทางด้านซ้ายนะครับของจุด A และลิมิตทางด้านขวาของจุด A จะต้องเท่ากันนะครับ ลิมิตตรงจุดนั้นจึงจะหาค่า